มารับของกันนะคะ ปกติเนี่ยแนนเป็นคนที่ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าอยู่แล้วนะคะ แล้วก็จะไปรับของแบบที่ไกลๆเลยค่ะ แต่วันนี้นะคะแนนมีสถานที่ที่หนึ่งนะคะที่บอกได้เลยว่าหลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้นะคะ เพราะว่าที่นี่นะคะ เรียกว่าซุปเปอร์ลิ์เอาท์เล็ตนะคะ จะบอกว่าอยู่กลางกรุงเลยทีเดียวนะคะ เราก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าตัวแรกเป็นยังไง ต้องบอกว่าเสื้อเสื้อผ้าของเขาเนี่ยนะคะเกรดดีเกรดพรีเมียมมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะเนื้อผ้าเนี่ยจะหนามากๆ ไม่ได้ก้องแก๊งแบบเสื้อผ้าบางๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะคะแล้วเรามาดูตัวต่อไปนะคะ เป็นกางเกงยีนนะคะกางเกงยีนก็เนื้อผ้าดีนะคะ แล้วก็เสื้อแขนยาวของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเกรดพรีเมียมทุกตัวเลยจริง ๆนะคะเห็นไหมคะอ่าต้องบอกว่าในหนึ่งกระสอบเนี่ยนะคะ ปกติที่แนนไปรับมาเนี่ยของ ยเป็นใช่ไหมของเสียจะเยอะมาก ๆ แต่วันนี้เนี่ยที่มาคัดเกรดแล้วเนี่ยนะคะ ดูได้เลยว่าของเสียแทบไม่มีเลยนะคะซึ่งดีมากๆนะคะ เราไม่ไปไหนละค่ะ มาที่นี่ละค่ะ ที่สวนลุมไนพาซ่านะคะ เดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะ แล้วเจอกันนะคะ